มีอัปเดตข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับวันเปิดตัวของ Apple Watch Series 6 iPad รุ่นที่ 8 แล้วก็ iPhone 12 มาเล่าให้ฟังนะครับ พร้อมแล้วมาชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับรอบนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวให้ฟังเกี่ยวกับวันเปิดตัววันเปิดขายสินค้าของทาง Apple นะครับเดือนกันยายนอย่างที่เราทราบกันก็คือจะเป็นช่วงที่ทาง Apple นั้น จะมีการเปิดตัว iPhone แล้วก็ทางฝั่งของ Apple Watch แล้วก็ iPad ด้วยนะครับปีนี้อาจจะแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาหน่อยนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือสถานการณ์ของโควิด -19 ก็เลยทำให้มีหลาย ๆ สิ่งหลายๆ อย่างนั้น คลาดเคลื่อนแล้วก็มีการต้องเลื่อนออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าข่าวลือล่าสุดที่ได้มาณ ตอนนี้ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ผู้ที่ลือข่าวนี้ออกมานะครับก็คือจอห์นโพสเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับที่ได้ปล่อยข่าวของทาง Apple มาค่อนข้างที่จะบ่อยๆข้อมูลค่อนข้างที่จะเป๊ะด้วยนะครับอุปกรณ์หลักๆ ที่ทาง Apple จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้นะครับที่ทางจอห์นโพสเตอร์บอกนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3 อย่างนะครับก็คือในเรื่องของ Apple Watch รุ่นที่ 6 iPad รุ่นที่ 8 แล้วก็ iPhone 12 นะครับ โดยการเปิดตัวจะแบ่งเป็น 2 ช่วงนะฮะ จะไม่เปิดตัวพร้อมๆ กัน ในฝั่งของ Apple Watch กับ iPad นั้น จะเปิดตัวออกมาก่อน จอห์นโพเซอร์รายงานว่าจะเปิดตัว 2 อุปกรณ์นี้ในวันที่ 7 กันยายนของปี 2020 นี้นะครับ รูปแบบของการเปิดตัวนั้น จะผ่านช่องทางจดหมายข่าว อย่างที่เราได้เห็นมาหลายๆ ครั้งนะครับ อย่างเช่น ล่าสุดก็เปิดตัว iMac 27 นิ้ว ไป ก่อนที่จะเริ่มวางขายแล้วนะครับ ในส่วนของวันเปิดขายของ Apple Watch Series 6 แล้วก็ iPad รุ่นที่ 8 นั้น ทางจอห์นโพเซอร์ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ ต่อมาครับ เป็นฝั่งของ iPhone 12 บ้าง อย่างที่บอกคือ iPhone 12 จะไม่ได้เปิดตัวพร้อมกับอุปกรณ์ 2 ตัวนั้นนะครับเติมทีเขาจะจัดพร้อมกันแหละ แต่ว่าในรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุอะไรก็แล้ว แต่อันนี้เราไม่ทราบ เราเล่าตามข่าวลือไปก่อนจอห์นเพอร์เซอร์บอกว่า iPhone 12 นั้นจะเปิดตัวในวันที่ 12 ตุลาคมนะฮะก็คือถัดไปอีกประมาณสัก 1 เดือน หลังจากที่ทาง Apple เปิดตัว Apple Watch Series 6และ iPad รุ่นที่8นะครับ iPhone 12 ทุกรุ่นนะครับจะเปิดตัวพร้อมๆกัน ในวันที่ 12 ตุลาคม วันที่จะให้พรีออเดอร์ก็คือวันนั้นเลยครับก็คือวันที่ 12 ตุลาเลย แล้วก็รอไปอีก1สัปดาห์ครับคือวันที่ 19 ตุลาคมนะครับจะเป็นการส่งมอบในรอตแรกนะครับเป็นการส่งมอบเนี่ยนะฮะจะมี iPhone 12 iPhone 12 Max ส่วนในรุ่นของ iPhone 12 Pro นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดตัวพร้อมกัน แต่ว่าจะแบ่งการขายนะครับไปเป็นช่วงเดือน พฤศจิกายน ส่วนวันเปิดขายของ iPhone 12 Pro นั้น ทางจอมโพสเตอร์ยังไม่ได้มีรายงานนะครับว่าจะเปิดขายในช่วงไหน นี่เป็นเพียง 3 อุปกรณ์นะครับที่ทางจอมโพสเตอร์ได้ทวีตข้อความบอกเป็นข้อมูลว่าทาง Apple จะเปิดตัวอุปกรณ์ในช่วงนี้ ส่วนในข่าวของพวก iPad mini รุ่นใหม่ iPad Air รุ่นใหม่ ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวลือ ในส่วนตัวของผมก็คิดว่าทาง Apple ไม่น่าจะเปิดตัว iPad Air กับ iPad mini เร็วๆนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบอีกทีนึงนะครับอย่าลืมครับถ้าไม่อยากพลาดสถานการณ์ต่างๆของทาง Apple นะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้นะครับและเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งผมต้องไอโมดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ